เฮ้ย เฮ้ยยังไงสงสารนะขอนัพัฒนาใหาสิขอรับ A few moments later ฮะ เองว่าอะไรนะ ไม่ให้งั้นเหรอ ลูกสาวบ้านนี้ ขอยากดีจริง งั้นเอางี้มายกทัพไปตีแม่งเลยดีกว่า Tomorrow เว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา Round one, fight. Bombay! Wakanda! わりだ Two hours later ท่าสุเทพถ้ายอมแล้วข้าจะไปกับท่าน แต่ท่านต้องสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายพ่อให้อีกข้าสุเทพข้ามากับท่านก็หมดหน้าที่ของข้าแล้ว ไม่ว่าจะอีกชาติข้าจะไม่ขอรับท่านทุกชาติไป ัฒนาพัฒนาถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่รักข้าแต่ว่าเมื่อเกิดกีชาติข้าจะรักเจ้าพัฒนาพัฒนาี